มืออื่นอาจจะกลับไปเล่นสูตรเก่าแล้วสูตรไต้ใหม่ธรรมดาเนาะค่ะอาจจะนะ เดี๋ยวขอเบิ่งก่อน ว่าแบบเพื่อมีคนแนะนำเวลามาอีก โอเค อยากร้องว่าเล่นช่วงบ่ายเบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าปกตินี่หนูนะจะเล่นเป็นช่วงเศร้าบอกกะบอสันกะเอ่อช่วงดึกๆเลยเนาะค่ะ ประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองเนาะโอเคบ่ค่อยได้เล่นช่วงนี้ปันไดเนาะค่ะมาเดี๋ยวเขามาร้องเบิงช่วงบ่ายสองกันแล้วกันโอเค ย่าเขาไอ้นี่กับพอเสือเต้นกับพอไม่บาดเพราะว่าเขาจะไปรุ่นเอ่อตอนช่วงไม่ปกติเนาะคะ่ะไม่บาดนี่ก็คือเขาใส่เก็บไว้ เพราะว่าเพื่อไว้เวลาเสือเต้นเนาะคะ่ะ ไปปั๊ไม่เป็น 20 บาทเนาะคะ่ะพอร์พันหนึ่งเขาจะใส่40บาทเนาะโอเค653บาทใส่ 20 บาทเนาะไปค่ะบางทีเขาก็ต้องเช็คก่อนเนาะคะ่ะว่าเขาปรับไม่ถือบออีอย่างบอล้างเทียเล่นเด่นไปแล้วมันลืมเนาะ ตามสูตรเนาะค่ะ ไป บิ๊กวินแตกมาแล้วค่ะก้อนท้องก้อนแรกบวกมา 400 บาท 1,000 แล้วมาหาสมุดว่ามันยังอยู่แถวแถวเก่าลอยกับสิบปับใหม่เลยเนาะค่ะ โอเค สวย เออแปดร้อยสร้างมันไปค่ะ 40 บาท เพราะว่ามันแตะพันหนึ่งแล้วน่าจะไปได้อยู่โอเค สำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมนะคะเดี๋ยวนุนักะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะกับกลุ่มเทเลแกรมเซียนพ่อ VIP เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาเลยเลยเนาะคะ่ะโอเคก้อนท้อง รอบที่ 2 มาแล้วค่ะบิ๊กวิน800 บาท พันหาละมาอีกดิ เข่าตะก้อนท้องก็ได้มา เพราะว่ามันสามารถขยับต่อกันไปเรื่อย ๆ ได้เนาะคะ่ะหากสมมติว่าบ่เขาคูณสิบก้อนท้องนี่คือคำตอบเลยนะ มาดิโอ้โหบ่เขา โอเค เล่นไปเรื่อยๆ เนาะคะ่ะ โอเค บัดไม่ธรรมดานี่ไว้เขาย่างดี ไม่บาดไว้เพราะค่อยเขา สภาพ โอ้โห เกมเสือนี่ หากสมมติว่าทุนหลายได้เปรียบเนาะ อ่ะสมมติว่าว่าอยากเล่นไม่สูงๆเนาะ เติมเข้าไปจากมือนึงยังเสีย เลนไม่ลอยนึ่งแตกเที่ยเดียวกับคุ้มแล้วเนาะค่ะ เออกับเกมเสือ เกมงัวนี่หนูนะไม่ค่อยแน่ใจปันใดวะเพราะหลังๆมันนี่มันไม่ค่อยเข่าอ่ะ เราอีกอย่างหนึ่งเวลามันเข่าแจ็คพอตเชี่ยมาว่ะเวลามันเข่าแจ็คพอตงัวโดดเนาะค่ะ รู้สึกว่ามันมีโอกาสที่แบบเข่าคูณสิบหน่อยก็เกมเสือเนาะ เกมเสือนี่โอกาสรุ่นคูณสิบนี่แบบโอ้โหโคตรแบบโคตรดีอ่ะโอเคเล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะไม่ต้องเฝ้าค่อยๆเล่นค่อยๆไต่ไป สวย สวย มาดิ โอ้โหสบายไปค่ะสิบไม้วายมาวายมา โอ้โหก่อนทองม่ก็เฮ้ยตะวาวายเขาดีนะตะวาเสือเต้นท่านได้มาเลย เฮ้ย สวยงาม โอ้โหได้ถุงว่ะ โอกาสเขานี่ ถือว่าหน่อยเนาะค่ะถุง โอเค สวยงามมาแล้วค่ะสองแถว เออนั่นละสามแถวมาแล้ว โอ้ยอีกอันเดียวมา ขอลองละ มาดิ เอ้าคือหมุนโดน โอ้โหสภาพ เสียดายค่ะ240บาทเอง โอเคทำไม่ไปบาทนึงแล้วค่ะ เริ่มเก็บไม่ เริ่มเก็บที่ 30 ไม่คือเก่าเนาะสวยโอเค สมมาโอเคมาค่ะ ค่อยๆเล่นค่อยๆไต่ค่อยๆถูไป บางคนอาจจะคิดว่าเกมเสือเก็บยากเนาะค่ะ แต่ว่าเป็นอย่างหนูนะคือคิดว่าพวกเกมแมวเกมแบบสาวถามเนี่ยเก็บยากก็เสือโอ้โหมึงมาเพื่อโอ้ได้เริ่มเก็บมาอีกแล้วเนาะค่ะสภาพโอ้โหเขาหุ้นสิบน้ำ บัตรเมื่อกี้คูณสิบเมื่อเขาเมื่อเขาคูณสิบไม่บาท อันนี้คือขอเสียของสูตรเก็บไว้แล้วค่ะ โอ้หาสิบาทเสียดายว่ะ สภาพ เอาจังใดดี ปรับไปเลยก็แล้วกัน ข้านถา มันจะค่อนข้างที่จะเสียเวลาเนาะค่ะ โอ้โหเยาวะโอ้โห วายมา สมมา ไปค่ะสิบไม่เดี๋ยวรูนะกลับไปเรียนสูตรเก่าดีกว่าเนาะไม่ค่อยชินกับสูตรแบบ เก็บไว้ปันไหน เขาเอามาให้ร้องกับร้องค่ะ สวย เออได้สมโอ้โหได้หน่อยอีกสภาพ สมมา สวย โอเค อีกสองช่อง สวยงามโอ้โห เต็มช่องมาค่ะพันแปด ยังดีกว่าบ่ได้เนาะแต่ว่าเมื่อกี้เสียดายนะ รู้สึกว่าหนาเสียดายอะที่ตะโพกเขาไป่้าค่ะ ออโต้30 ครั้ง โอเคสวย ค่อนข้างสีสินหนาลำคาญเนาะ หากว่าเลนไม่บาดแล้วมันมันเต้นไห้อะ บัดเพราะไม่สูงสูงนี่ม่ค่อยเข่าหายปันใดโอเค สภาพไว้ไม่ค่อยเขาเออลืมว่าสิแบบนับไว้เนาะว่ารอบนึงนี่ เข่าไว้ประมาณจักโตเนาะเดี๋ยวเป็นรอบหนาก็แล้วกัน ว่าไม่บาด เก็บไว้ นี่ ได้ประมาณจังโต เคยนับไปแล้วรอบนึงได้ประมาณ 13 โตเนาะคะ่ะ ก็เลยว่าลองคิดว่าหากสมมติว่าเขาใส่ไม่ปกติเก็บไว้อะ มันก็ได้เท่าๆกันโบวะ ไปลอยหนึ่งเลย 2,862ใส่ลอยหนึ่งโอเค ไปทำใจได้แล้วเด่นได้ประมาณจักสองรอบเครื่องเลยละหามันพวกเขานะหามันเขากะปกติ สวย เนี่ยเพราะไม่ปกติไว้ เขารัวๆ เลยนะ เห็นปะสองโตวายมาอีกไปค่ะสิบไม่สวย เออตะโพก ดีว่าได้สมแล้วค่ะ มาดิ โอเคค่ะอีกสองโอเคสวยงามหาพันบาทเนาะค่ะ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 สภาพเบิ้งว่ะเข่าก้อนท้องไม่บาดได้ยีิบสองบาททุเรศอ่ะ อีกละโอ้โหกลัวคุณสิบแท้นั่นละ มาอีกสองตัวทุเรศแทงเฮ้ยไม่บาดเขา่าโคตรดี ไปเก็บไมมค่ะ เป็นตนายนะ โอเคสามตัวสวยสี่แล้วเดี๋ยวลองนับเบิ้งที่เขาจะโต โอ้ เพิ่งเขาไิซี่โตไว้อะหาแล้วไหมหกแล้วเจ็ด ย่างหน่อยกับขอจักสิผ่านได้ปะมาดิ อ่ะแปดแล้วไหมโอ้โหบกคฟยเข่าไว้ปันไหนวะเก้าโต อย่างแบับเนี้ย โอ้โห ไว้เข่าเก้าโตเนาะค่ะ สภาพไปค่ะ ใส่สองรอยเลยก็แล้วกัน สิบไม่ค่ะ สวย เนี่ยบัดเพราะไม่ปกติเขาไว้ย่างดี เมื่อกี้มาเราสักสามตัวมาดิ โอ้ไว้กับว่เขาแตกกับว่แตกมาที่เนี่ย เอาละสู ไปค่ะสิบไม่สวย โอเค ยังดีนะที่ยกมาให้ยกได้คุ้นหาของจำนวนไม่เขาแล้วค่ะ ถ้าเป็นท้องได้คูณ20ถ้าเป็นไว้ ชนไว้ได้คูณ50แล้วค่ะ สวย ก่อนท้องค่ะ ยังดีก็บอกเขาแล้วว่ามา เดี๋ยวเซาเลนซัมนี้เลยก็แล้วกันขี้ข้าเลนแล้วโอเคเดี๋ยวนูนะก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักฟันสล็อตเนาะ หากชินชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูนะน้ำแน่เนาะค่ะ แล้วก็อย่าลืมเซียนพ่อ VIP เนาะ เป็นกลุ่มเทเลแกรมเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะ โอเคเดี๋ยวจังไรเมื่อนี้นูนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันไหมคลิปหน้าเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ